ศึกษาเคยดูประกาศรับสมัครงานไหมคะ ในประกาศรับสมัครงานน่ะเราจะเห็นว่าจริง ๆเขาใส่รายละเอียดมาให้เราหมดละ ซึ่งเราสามารถจะใช้เนื้อหาจากใบประกาศรับสมัครงานนั้นน่ะมาเขียนในเรซูเม่ของเรา ขอยกตัวอย่างนะคะ เช่นอันนี้ได้มาจากบริษัทหนึ่ง เขาก็บอกว่า คนที่เขาต้องการเนี่ยคือ คนที่ responsible organized and hardworking แปลว่าอะไรคะ เขาบอกคุณลักษณะที่ไม่ใช่เรื่องศาสตร์ ความรู้ที่เราต้องการ คือศาสตร์ความรู้ที่เราต้องการเนี่ยมันจะปรากฏอยู่แล้ว ว่าเขาจะรับเราเข้าไปในตำแหน่งอะไรนะคะทีนี้ responsible ความรับผิดชอบ นี่คือสิ่งที่บริษัททุกบริษัทต้องการคนที่รับผิดชอบ อันที่สอง organize ต้องเป็นคนที่มีระบบระเบียบในการจัดการงานให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ hard working คือต้องขยัน หลาย ๆ คนก็บอกว่าเราไม่ต้องขยันก็ได้มั้ง ขยันเป็นคุณลักษณะของ เบบี้บูมเมอร์เจเนอเรชันขยันมากเลย เราขี้เกียจก็ได้คำตอบก็คือว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดี เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะเขาก็ยังต้องการคนที่ขยัน คนที่ทำงานอย่างมีระบบคนที่รับผิดชอบนะคะอีกข้อความหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลย เวลานักศึกษาไปอ่านใบประกาศรับสมัครงานนะคะก็คือ be able to work well both independently and as well as a good team player แปลว่าอะไรคะ แปลว่าเขาต้องการคนซึ่งสามารถทำงานได้คนเดียว อย่างโดดเด่น และในขณะเดียวกันก็ต้องทำงานเป็นทีมได้นะคะ ในโลกยุคใหม่เนี่ยเขาว่ากันว่า มันงานมันจะยากกว่าที่คนคนเดียวจะทำได้ เพราะฉะนั้นเราทุกคนก็จะต้องในหน่วยงานนะคะ ก็ต้องมาร่วมมือกัน เพื่อจะทำงานนั้นให้สำเร็จนะคะ ที่อาจารย์อัญชลีเห็นอยู่ในแทบทุก ใบประกาศรับสมัครงานก็คือความสามารถ 2 ด้าน ก็คือความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นภาษาสากล ทีนี้เราทุกคนก็ต้องเก่งนะคะภาษาอังกฤษก็เคยบอกนักศึกษาว่าเออถ้าเรายังไม่เก่งทำไงอะ่ะก็ต้องไปเรียนจนเราเก่ง ต้องไปฝึกใช้จนเราเก่ง นะคะ เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะไม่มีโอกาสได้ใส่ลงไปในเรซูเม่ของเราเลย ว่าฉันเก่งนะ ฉันพูดคล่องนะ ฉันใช้ภาษาอังกฤษได้นะนะคะ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือ IT skills IT skill นี่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าคนในยุคใหม่ต้องมีความสามารถเชิง IT อย่างโดดเด่นมาก ๆ เพราะฉะนั้นนักศึกษา มีความรู้เรื่อง IT อะไรบ้างเนี่ยต้องใส่ลงไปให้ละเอียดนะคะในเรซูเม่เพื่อผู้ที่เขาคัดเลือกใบเรซูเม่อยู่เนี่ยเขาจะได้รู้ว่าคนนี้เหมาะกับบริษัทเรานะคะ ทีนี้อีกใบสมัครงานอันหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ เลย ก็คือนอกจากจะบอกว่า ต้องเก่งภาษาต้องเก่ง IT แล้วนะ ยังบอกว่าต้องเป็น an independent thinker ก็คือต้องคิดเป็นเอง คือเขาในในยุคนี้เขาจะเน้นเรื่องของคนที่ต้องคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้เก่งด้วย แล้วก็ problem solver คือต้องเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีนะคะะเจ้านายจะปวดหัวมากเลย ถ้าเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราบอกว่ามีปัญหานี้ค่ะ มีปัญหาโน้นค่ะ เราเองต้องเป็นคนที่จัดการแก้ปัญหาให้ได้นะคะแบบนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คืออที่อาจารย์อัญชลีเห็นว่าน่าสนใจมาก ๆ เลยเนาะเขาไม่ได้ต้องการเฉพาะคนที่มีปริญญาหรู ๆ เรียนจบได้เกรดสูง ๆ อย่างเดียวนะ เขายังบอกว่าต้อง have a big smile ต้องยิ้มอะต้องเป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลา นะคะแล้วก็ต้องมีคนที่มี great attitude great attitude นี่คือมีทัศนคติที่ดี แล้วก็มี I can do spirit คำนี้น่าสนใจ can do spirit คือเราจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอะค่ะว่าเราจะทำงานให้สำเร็จได้ในในโลกยุคนี้ จะไม่มีใครที่จะชอบจ้างคนที่พอสั่งงานแล้วบอกว่าโนทำไม่ได้ค่ะ หนูทำไม่ได้ค่ะ คงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแสดงความมั่นใจให้เขาเห็นผ่าน CV หรือเรซูเม่ของเรานะคะ ทีนี้เรซูเม่มันก็เขียนยาก ถ้ามันเป็นอะไรที่เราต้องใส่รายละเอียดพวกนี้ลงไป เพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องให้ความใส่ใจนะคะเรียบเรียงว่าเราควรจะสื่อสารว่าเรามีความสามารถนี้อย่างไรค่ะ มาพูดถึงประกาศรับสมัครงานนะคะ นักศึกษาก็คงจะเคยเห็นว่าในตอนท้ายอ่ะเขาก็จะบอกให้เราส่งเรซูเม่หรือ CV ไปนะคะซึ่งถ้าเป็นประกาศรับสมัครงานภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่า send your resume and a cover letter to บริษัทนี้ หรือ send your CV and a cover letter to บริษัทนี้ นักศึกษาอาจจะแปลกใจว่าเอ๊มีคำใหม่มาอีกแล้วคือ a cover letter มันคืออะไร ทำไมเราต้องส่งไปพร้อมกับเรซูเม่ A cover letter เนี่ยค่ะคือเป็นจดหมายปะหน้า เป็นสิ่งที่เราจะต้องส่งไปเพื่อจะบอกแสดงเจตจำนงนะคะว่าเราต้องการสมัครงานนี้ cover letter นี่เขียนง่ายค่ะคือโดยปกติก็จะแบ่งออกเป็น 3 ย่อหน้า ย่อหน้าที่ 1 ก็จะบอกเข้าไปว่าอ๋อเราเห็นประกาศรับสมัครงานนี้จากไหน แล้วก็อันที่ 2 ก็คืออเรามีคุณสมบัตินี้นะที่ตรงกับ ประกาศรับสมัครงาน และอันที่ 3 ก็คือ บริษัทสามารถจะติดต่อเรานะคะ เพื่อเรียกเราไปสัมภาษณ์ได้ที่ address นี้ว่าปกติเราก็จะให้เบอร์โทรศัพท์ หรือไม่ก็อีเมลนะคะ ถ้านักศึกษาถามว่าอ้าวอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่สอนการเขียน cover letter จะได้เปล่า หรือต้องเขียนให้แตกต่างไปจากคนอื่นไหมคำตอบก็คือว่าไม่ต้องค่ะก็มันมีเทมเพลต ะคะเราก็สามารถจะไปเลือกเอามาใช้ได้เลย เพราะว่ามันก็จะเป็นแบบนี้เวลาคนที่อ่านใบอของเราที่ส่งไปอะค่ะสิ่งที่เขาให้ความสนใจมากกว่าก็คือเรซูเม่ของเรานะคะทีนี้ข้อแนะนำอีกประการหนึ่งก็คือบางทีเราก็ไม่เห็นคำว่า a cover letter นะคะเพราะว่ามันมีคำศัพท์อีกคำศัพท์หนึ่งที่ใช้อยู่ในในเรื่องของการสมัครงาน ก็คือ an application letter ก็ก็คือเหมือนกัน ความหมายเหมือนกันทุกประการ and application letter ก็แปลว่าจดหมายสมัครงานค่ะทีนี้ถ้าสำหรับนักศึกษาที่ส่งทางเว็บไซต์ ส่งออนไลน์ sources อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาเราก็ไม่ต้องส่งใช่ไหมคะ เราก็แสดงความจำนงไปในคล้ายๆ ตรงช่องที่เขาบอกให้เราใส่ว่าเราอยากสมัครงาน